สวัสดี ชาวสายทูโก ขอต้อนรับสู่วิดีโอใหม่ เราอยากขอบคุณคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนที่คุณให้ พันธกิจของสายทูโก คือทำจิตวิทยาและสุขภาพจิต ให้เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน กลับมาที่วิดีโอกัน เคยสงสัยเรื่องวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลความสัมพันธ์ไหม อะไรทำให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ดี ขณะที่มันสำคัญที่ต้องมีเคมีดี ๆ กับใครสักคน มันก็สำคัญที่คุณต้องใส่ความตั้งใจและความพยายามในความสัมพันธ์ บางครั้งมันก็ยากอยู่ ฉะนั้นมันสำคัญที่คุณและคู่รักมีนิสัยที่ดีในความสัมพันธ์ เพื่อให้มันเติบโตและเบ่งบาน ก่อนเราจะเริ่มขอบอกก่อนว่า ถึงวิดีโอนี้จะพูดถึงบางลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดี มันปกติที่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นหมดทุกข้อนี้ เป็นไปได้ด้วยว่าอาจมีบางวิธีอื่น ที่วิดีโอนี้ไม่ได้พูดถึง อย่างที่กล่าวไปไซทุโกขอแชร์8นิสัยดีๆในความสัมพันธ์ 1. คุณแสดงความรัก คุณปล่อยใจอ่อนไหวไปกับคนรักได้ไหม ความใกล้ชิดและความรักมักไปควบคู่กัน การจับมือ การกอด โอบกันไว้ และการจูบ คือความเกี่ยวพันทางกาย ซึ่งสร้างความมั่นใจระหว่างกันถึงความรักระหว่างคุณ มันเป็นวิธีเงียบและเข้าใจได้ ให้คนรักคุณรู้ว่าคุณอยู่กับเขาและคุณรักเขา 2. คุณสามารถสื่อสารระหว่างกัน คุณสะดวกใจไหมที่จะสื่อสารกับคนของคุณ การไม่ตัดสินและเปิดใจเข้าไว้ มีความสำคัญสำหรับการเชื่อมโยงในการสื่อสารกันตรงๆ แทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกค้างคากัดกินอยู่ในใจ มันสำคัญที่ต้องรักษาพื้นที่ปลอดภัย ที่คุณทั้งคู่ จะไม่กลัวที่จะพูดถึงปัญหาในความสัมพันธ์ 3. คุณมีสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ คุณหัวเราะด้วยกันได้ไหม หรือพูดคุยความรู้สึกระหว่างกัน ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงต้องการพื้นฐานที่มั่นคงของความผูกพันทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นหัวเราะหรือเปิ่นเปอไปด้วยกัน หรือคุยกันลึกๆเรื่องชีวิต ความสามารถอยู่ใกล้ชิดกันทางอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นสัญญาณดีของความสัมพันธ์ที่ดี 4. คุณชดเชยหลังทะเลาะกัน คุณเอาแต่ใจบางครั้งไหม และไม่ชดเชยหลังทะเลาะด้วย หรือคุณยอมรับผิดและยอมเหนื่อยมากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างโอเค มันสำคัญที่ต้องศึกษาว่าจะชดเชยกับแฟนอย่างไรหลังจากที่ทะเลาะกัน การทะเลาะคือสิ่งสร้างความเหินห่างและมักนำไปสู่การเลิกรา ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงต้องไม่ข่มความโกรธไว้ และเต็มใจยอมรับเมื่อคุณผิด 5. มองเห็นคุณค่ากันละกัน คุณบอกคนรักไหมว่าเขาพิเศษแค่ไหน และมีความหมายต่อคุณเพียงใด การมีความเคารพต่อกันและเห็นคุณค่ากัน ช่วยคงความสัมพันธ์ที่ดีไว้ มันง่ายมากที่จะมองไม่เห็นค่าใครอีกคน และลืมแสดงออกว่าคุณแคร์เขาแค่ไหน ฉะนั้นมันสำคัญที่คุณต้องรู้สึกขอบคุณและเห็นค่าของทุกสิ่งที่คุณทำให้แก่กัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ 6. คุณเห็นอนาคตร่วมกัน คุณเห็นอนาคตกับคนรักจริงๆไหม การรู้ว่าคุณอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไร และคงความเชื่อนั้นไว้เป็นเรื่องสำคัญ ชีวิตโยนคลื่นมาใส่บ่อยๆ เมื่อคุณไม่ทันตั้งตัว ฉะนั้นการวางใจแฟนได้ว่า จะอยู่เคียงข้างคุณทุกย่างก้าวตลอดทาง เป็นเรื่องสำคัญของความสัมพันธ์ที่แข็งแรง 7. สร้างสมดุลในงานบ้าน คุณทำงานบ้านทุกอย่างเลยหรือเปล่า ไม่ว่าจะทำงานบ้านหรือจัดการธุระ ความสมดุลเป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์ บางทีคุณอาจทำอาหารเก่งกว่าแฟนของคุณเขาก็เลยไปล้างจานหรือดูดฝุ่นแทนได้ ถ้างานบ้านหรืองานที่ควรทำให้เสร็จโดยคุณสองคน มีแต่คุณหรือแฟนคุณทำอยู่คนเดียว ความไม่พอใจอาจเกิดขึ้น และสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณ 8. คุณให้พื้นที่ส่วนตัวระหว่างกัน คุณมีเวลาและพื้นที่ที่อยู่ห่างจากคนรักบ้างหรือเปล่า ขณะที่ความใกล้ชิดและความคุ้นเคยกันเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ มันก็สำคัญด้วยที่ต้องมีขอบเขต แม้จะมีความสนิทสนมกัน คุณและคนรักก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวด้วย การอยู่ด้วยกันมากเกินไป อาจทำให้หงุดหงิด ขุ่นเคือง ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีต้องการความสมดุลของเวลาที่คุณให้ตัวเองและให้กับคนรัก คุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่า นิสัยใดที่คุณสร้างเพื่อให้มันยั่งยืน ไซทุกโกอยากได้ยินความคิดคุณ กรุณาฝากความเห็นของคุณไว้ด้านล่าง ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ กรุณากดไลค์และแชร์กับคนที่น่าจะได้ประโยชน์ด้วย อย่าลืม subscribe กับไซทุกโก และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอหน้า แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในนี้อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง และอย่างที่เคย ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ พบกันวิดีโอหน้า สวัสดีค่ะ